ประโยค Bonjour, bienvenue au commissariat de Katou. แปลว่าสถานที่ตำรวจเทศบาลเมืองกะทูยินดีต้อนรับ คำว่า Bienvenue. เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ในที่นี้ภาษาฝรั่งเศสนำมาใช้เป็นคำกล่าวต้อนรับ ผู้ที่มาที่สถานีตำรวจภูธรเทศบาลเมืองกะทู คำว่า Oh. เป็นคำที่เกิดจากการรวมกันของ accent grave ซึ่งเป็นคำบุพบท แปลว่าที่ และคำว่า le ซึ่งเป็นคำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงเพศชายเอกพจน์ ใช้นำหน้าคำนามเพศชาย เอกพจน์ เมื่อ accent grave และ le มาเจอกัน ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้เปลี่ยนรูปเป็น o เพื่อให้ออกเสียงได้ราบรื่นขึ้น จาก a l เป็น o คำว่า commissariat เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าสถานีตำรวจ คำว่า de เป็นคำบุพบท แปลว่าของ ในที่นี้ใช้เป็นส่วนขยายคำนาม commissariat ของคำว่า de catou หากแปลตามตัวอักษร ก็คือสถานีตำรวจของเทศบาลเมืองกะทูประโยค bonjour où puis-je porter plainte s'il vous plaît แปลว่า สวัสดี ฉันจะแจ้งความได้ที่ไหน คำว่า Où แปลว่าที่ไหนคำว่า porter เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าขนไป เอาไปคำว่า plainte เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าการบ่น เมื่อนำคำว่า porter มาใช้ร่วมกับ plainte จะแปลว่าแจ้งความ หรือร้องเรียน หรือร้องทุกข์ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมา ภาษาฝรั่งเศสจะนิยมต่อท้ายคำร้องขอด้วยคำว่า s'il vous plaît เพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราร้องขอ